การสร้างแบบประเมิน แบบประเมินจะมีลักษณะเป็นกระบวนการในการตัดสินคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆ ค่ะ โดยนำผลที่ได้จากการวัดมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ว่ามีคุณภาพในลักษณะใด เช่นระดับความพึงพอใจ ระดับความคิดเห็นต่างๆ เป็นต้นค่ะ ประเภทคำถาม question type ที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามส่วนใหญ่ จึงเป็นแบบสเกลค่ะเลนเนียสเกลเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นระดับตามที่กำหนดค่าเป็นตัวเลข ให้ผู้ใช้เลือกระดับของคำตอบที่ต้องการ ในลักษณะเป็นลำดับขั้น เช่น จาก 1 ถึง 5 น้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรืออาจใช้ประเภทคำถามแบบอื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะ การสร้างแบบประเมินด้วย Google Form เริ่มจากคลิกที่ไอคอนแอปของ Google เลือก Drive เลือก News เลือก Google Form หรือคลิกเลือก Form ได้เลยค่ะ เมื่อเปิด Google Form จะปรากฏเมนูต่าง ๆ ได้แก่เมนูสำหรับสร้างเอกสารประเภทอื่น ๆ Docs Sheet Slide สร้างฟอร์มใหม่ ฟอร์มต้นแบบ ฟอร์มที่มีอยู่แล้ว กำหนดความเป็นเจ้าของ เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนการจัดเรียง เปิดฟอร์มจาก Google Drive จากนั้นเลือกสร้างฟอร์มที่กระดาษเปล่าค่ะ หรือสร้างจากฟอร์มต้นแบบ หรือสร้างจากฟอร์มที่มีอยู่แล้วก็ได้ตามต้องการค่ะ จะพบในส่วนของ question แล้วก็ response นะคะ ให้เราเลือก question กำหนดชื่อเรื่องแบบสอบถาม ที่ untitled form ถัดลงมาสามารถเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมที่ form description ค่ะ ถ้ามีการแบ่งหัวข้อของการประเมินด้วย ให้เลือกกลุ่มที่ช่วยจัดรูปแบบการแสดงคำถาม โดยเลือกที่เพิ่มหัวข้อและคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะ ใส่คำถามด้วยการพิมพ์คำถามที่ Untitled Question ค่ะ แล้วเลือกประเภทของคำถาม แบบ Scale Linear Scale คำถามที่ต้องการคำตอบเป็นระดับตามที่กำหนดค่าเป็นตัวเลข ให้ผู้ใช้เลือกระดับของคำตอบที่ต้องการในลักษณะเป็นลำดับขั้น เช่น 1-5 ค่ะ จากนั้นก็พิมพ์ความหมายของลำดับขั้นแต่ละขั้นค่ะ สามารถเลือก Duplicate เพื่อที่จะสร้างคำถามที่มีลักษณะเหมือนเหมือนกัน แล้วแก้ไขเฉพาะข้อคำถามค่ะ ถ้ามีการแบ่งหน้าแบบประเมิน ให้เลือกกลุ่มที่ช่วยจัดรูปแบบการแสดงคำถามอีกครั้งที่แบ่งหน้าค่ะ ถ้าเป็นคำถามที่คำตอบต้องพิมพ์ตอบเป็นข้อความที่มีความยาวหลายบรรทัด ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ยาวขึ้น ให้พิมพ์คำถามแล้วเลือกประเภทคำถามแบบข้อความย่อหน้าพารากราฟค่ะ สามารถเลือกแบบสอบถามประเภทอื่น ๆได้อีก ตามความต้องการของการประเมินนั้นๆค่ะ การตกแต่งแบบสอบถามให้สวยงาม โดยเลือกที่ Color Palette ค่ะ เลือกสีที่ต้องการ หรือโดยการใช้ธีมค่ะ โดยเลือกไอคอนที่อยู่ขวาล่างสุด จากนั้นคลิกเลือกธีมที่เหมาะสมกับแบบประเมินค่ะ การเข้าดูข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินนะคะ เราสามารถดูจำนวนผู้ตอบในส่วนของ Response ค่ะ ถ้าต้องการดูรายละเอียดของข้อมูลการตอบแบบประเมิน ให้คลิกที่ดูการตอบกลับค่ะ View Response ผลที่ได้จากการตอบแบบประเมินจะอยู่ในรูปของตารางสเปรดชีตค่ะ และมีชื่อเดียวกับชื่อฟอร์ม แต่จะมีคำว่าการตอบกลับต่อท้ายค่ะ การดูผลจากสเปรดชีตคำถามแต่ละข้อในแบบประเมิน จะถูกเก็บไว้ในแต่ละคอลัมน์ค่ะ และในแต่ละแถวก็จะมีเวลาที่ผู้ใช้ได้กรอกแบบประเมินด้วยค่ะ เราสามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์เป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และใช้ในงานอื่น ๆ ต่อไปได้ค่ะ โดยคลิกไปเลือกที่ ไฟล์ เลือก Download as แล้วก็เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการค่ะ แค่นี้เราก็จะได้แบบประเมิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้แล้วค่ะ